ไม่เป็นของใครยังโสดวันนี้พี่ต้องขอโทษโปรดคิดเห็นใจเถิดนะอย่าเคืองอย่าแค้นเพราะป็นแฟนคงแค่ร้อยชั้นหากเจ้าไม่มีที่หวัง ก็จองน้องน้ำนาที เดือนแล้วไม่เห็นใจบ้างรักกานางอาทิตย์รรรกทาบอกมาแต่ตาบัญชามาโกงแล้วไม่รับทำให้ฉันอับอายโค้งโค้งโค้งเดินระบุเธอระบุก็จะก่อสาวงามคอยอยู่สนอนเธอมาจองไว้ก่อนแล้วถึงตอนออกไปรับดวงเดือนแล้วไม่เห็นใจบ้างรักกานางอาทิตย์รรรกทาบอกมาแต่ตาบัญชามาโกงแล้วไม่รับทำให้ฉันอับอายรับรับรับจะบอกกับน้ำว่าพี่เป็นคนยาก กไม่อยากจะรักคนทมาต้องตั้งคือรักจะอายคนดวงเดียวและไม่เห็นเจ็บารักก็น่ามาจิตใจรักกันบอกมาและตาวันยาวมาพงแล้วเดี๋ยรับรับไปชักกับตาจนจนจนาดจะไม่มีคนเขามาเป็นคู่เราต้องเสียหัวเราโดนสมบูรณ์ฟื้นคนไร้คนก็เมตตาดวงเดียวและไม่เห็นเจ็บารักก็น่า ดวงเดือนไม่เห็นจะบ้างรักคนอาดิบใจรักษาพอมาแล้วดาวันจะดวงแม่ไม่รักเธอไม่สันอายจนจนจนจะไม่มีคนก็มาเป็นคู่รักต้องเตียงเพราะอ่ารักจนสุดเกินคนอดไรบนกระเบตาดวงเดือนไม่เห็นจะบ้างรักคนอาดิบใจรักษา อสโนว่าต่อกันเลยครับผมฟอนหลงฝันรักจ้ะ ผิดไปใส่กอน จะคงนอนคิดถึงไปหน้าดันเกียจนมาเรารีบทิ้งไปโรงอาขอผ้าคือคนไม่เชื่อาติธนาที่เคยสมตาัเป็นระลาย่ไม่ดีต้องขอโทษทีาความโลภใจว่าใไม่ถูกหัวใจหรือไม่ชื่นชบ งยกหัวไว้ทาง เกียชักและ่อาได้สร้างาแลวโยฉิงได้ือเอาไปิเขาไปอยากเก็บเอาไว้ให้มันบาาบุญดารแลก็ส่งรูปไดูนน้ช่วยโไปว่ามอบด้วยใจสารพัดาผมจะเอาไว้บูชา

สาวเราขอมา ผมป้อมจำจะมัดจำเล่นแต่หัวค่ำเลยอะบตรงว่าเล่ทุกงานมีอะไรไม่ได้ครับจะเอาอะมันหมดแล้วจำมัมจะยิ้นเขาเคยไม่เคยเห็นใครจะมาเข้าอยากยืนหยุดย้อยไม่เบา อกตันและเถึงตึงเอวว้าวจำมั่มไม่เบาน้องเข้ากัราจำมามเสียงอย่างน้องพี่เชฟดีโซพีเข้าท่าอวบอันและของพันงามตาน้ำหนักน้องดอกนูเต็มหน้าแต่ลูกก็ตาโบผ้าโซพี ลูกหัวหน้ากลัวยังไม่มี จะมั่งยังมีสวยดีจะผ่อนป้าชิชิชิลูกหัวยังมีจริงอ่ะไม่เชื่อเรอไม่มีเขาบอกลูกหัวไม่มีมันนะไม่มีโอ้โหยามท้องเดินแล้วก็โกรธยังยันเพียงหนึ่งรักฉันต่อมา

เยอะนะครับเยอะเลยเหรอเย